中午要几晒的，要挨着或者。đẹp <laughs> nhưng mà tôi cùng nó. Nó mới khói sang lại nó cả. Ra cả à. lòiอยู่ที่บนที่มันไม่ ở ta tổng gia ở à? cái nữa con lấy à nó Rồi nó trở trở trở nó trời có hóa rồi đâu <laughs> cô to ấy có hóa phải nhó bể giờ là cụ thay coi phải nhó bể là cụ thay coi ออในบุญขึ้นเลยแล้ว่าเราจะหลุดนะแต่ก็ขอยังอุ้มมาได้หลุดนะแตขอให้บนหลุดเดี๋ยวจมน้ำได้แล้วนะครับนี่ก็มีคนขี่เรือล่องเรืออยู่นะครับคนนักขาว มาเจอผลนักของตามตาลูกคนเราเจอผนี่ก็ทำหนาววะไม่หนาวพอดีอาบเนาะร้อนพอดี พอดีบรรยากาศดีๆเลยนะครับเย็นแล้ว ครับผม นุกมากเลยค่ะ บ้านเป็นหนางบ้านต้นไม้ะคะ โอ้โห สวยจังเลยเนาะมีของทั้งค่ะแล้วก็มีอันโอเคครับแล้วก็มีร้านอาหารกินด้วย อ๋อเลือดได้ตัวไหเด้วยเด็กๆเขาก็ภูมิใจมากนะครับ มาถึงก็อาบน้ำเลยนะครับ บอกว่ามาบอกว่าก็มาถึงแล้วทำไปทำมา ก็มาถึงแล้วนะคะเด็กน้อยเอ่ช่องของเราจะเป็นช่องที่เอาใจคุณนะครับ เอาใจเด็กทุกคนครับ อยากไปไหนก็จัดให้เลยนะครับ อยากกินอาหารอะไรก็ทำให้เลยนะครับ เราก็จะเป็นช่องที่ เอาใจเด็กๆนะครับทุกคนมาชมกันนะครับสนุกมากสนุก มีไฟด้วยนะครับข้างล่างนะครับ ก็จะเป็นน้ำสีใสๆนะครับโอ้โหอันนี้ก็ดีใจนะครับ่วยเด้สีอะไรก็มาทานข้าวแล้วอร่อยอร่อยอร่อยอดี๋ยวพร้อมไปดูห้องนอนของเรานะคะทุกคนอร่อยอร่อยอาหารอร่อย bỏ cua thì mấy cái gồm những đây chia sẻ gồm những đây chia sẻสบายสบายนะคะแป๊บเดียวก็จะนอนแล้วค่ะ